ยินดีต้อนรับสู่ไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทยเป็นสิ่งสำคัญค่ะ บทเรียนออนไลน์แบบเปิด รายวิชาการคิดสร้างสารรค์นี้ได้รับเกียรติจากดร ดรันพบเพียรจัดรองคณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ รายวิชาการคิดสร้างสารรค์นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสารรค์ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสารรค์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสารรค์เทคนิคและทักษะสำหรับครู ในการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์การจัดกิจกรรมและการประเมินความคิดสร้างสารรค์เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมค่ะ ท่านสามารถเรียนรู้เนื้อหารายวิชานี้ได้อย่างอิสระจากเนื้อหาการเรียนรู้ทั้ง 5 ตอน โดยท่านสามารถเลือกเรียนเนื้อหาตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ให้ ในรูปแบบสื่อต่างๆ ได้แก่ คลิปวิดีโอ เอกสารอ่านประกอบ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงการทำกิจกรรมการอภิปรายร่วมกับผู้สอนและเพื่อน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกันบนระบบ โดยท่านสามารถส่งผลงานจากการเรียนและประเมินผลจากแบบทดสอบ ผ่านระบบได้ทันที นอกจากนี้ ท่านสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาทุกส่วนได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดทั้งเวลาและสถานที่ค่ะ ในการเรียนออนไลน์แบบเปิดท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดได้ และเมื่อท่านศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ท่านจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายวิชาการคิดสร้างสารรค์ จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ทั้งในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะคะ สวัสดีค่ะ